การอำนวยการบิน หรือ Flight Operation Officer นะครับก็เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการเซ็นปล่อยเครื่องบินก่อนที่จะให้เครื่องบินออกไปปฏิบัติการบินครับสำหรับหน้าที่ของพนักงานอำนวยการบินก็คือจะทำหน้าที่ในการวางแผนเส้นทางบินนะครับ โดยอาศัยข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข่าวสารโนเทมข่าวสารสภาพอากาศ และข่าวสารอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างเช่น ข่าวสารด้านการเมือง หรือว่าข่าวสารที่เกี่ยวกับภูเขาไฟปะทุ และภัยพิบัติต่างๆนะครับเพื่อนำข้อมูลต่างๆ แจ้งให้กับนักบิน เพื่อที่นักบินจะได้ทำการบินได้อย่าง เกิดความปลอดภัยสูงสุดครับสำหรับตำแหน่งของ ไฟโอเปอเรชั่นออฟฟิเซอร์ หรือว่าพนักงานอำนวยการบินนะครับ โดยส่วนใหญ่ก็จะมี 2 ส่วนด้วยกันนะครับ อย่างแรกเลยก็คือ License Flight Operation Officer หรือว่าพนักงานอำนวยการบิน ซึ่งถือใบอนุญาตที่ออกโดย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับ โดยตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่า มีคุณสมบัติเพียงพอในการที่จะปล่อยเที่ยวบินในแต่ละเที่ยวบินได้นะครับ และในส่วนของต่อมาก็คือจะเป็นตำแหน่งของ Assistant Flight Operation Officer หรือว่าผู้ช่วยพนักงานอำนวยการบินนะครับ ซึ่งในส่วนตำแหน่งนี้นะครับก็จะต้องปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของพนักงานอำนวยการบินผู้ถือใบอนุญาต เป็นระยะเวลา 1 ปีนะครับถึงจะมีคุณสมบัติเพียงพอในการที่จะไปสอบรับใบอนุญาต จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ครับและเมื่อเที่ยวบินได้ทำการบินขึ้นไปแล้วนะครับ ตัวของฟโอเปอ Operation Officer เองเนี่ย ก็จะทำการอัปเดตข้อมูลต่างๆอย่างเช่นข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพสนามบินปลายทางนะครับให้กับนักบิน โดยผ่านระบบวิทยุหรือว่าระบบ a c a s ของเครื่องบิน เพื่อให้นักบินได้รับรู้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด เพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวเที่ยวบินเอง ตัวนักบินเองก็จะส่งอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของตัวอากาศยาน สถานะเที่ยวบินนั้นส่งกลับมาให้ทาง ไอเ์อเรชันออฟฟิเซอร์ทางไอเ์อเรชันออฟฟิเซอร์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นนะครับ และเมื่อหลังจากจบเที่ยวบินแล้ว ตัวไฟล์อเรชันออฟฟิเซอร์เองก็จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผนในการทำเที่ยวบินต่อไปหรือว่าใช้ในการวางแผนที่จะซ่อมบำรุงเครื่องโดยอาศัยข้อมูลที่นักบินได้ทำการจดบันทึกเอาไว้นะครับ และในส่วนถ้าเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน หรือว่าเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นมานะครับ ทาง f ฟ i g h t Operation Officer เองก็จะมีหน้าที่ในการช่วยเหลือนักบินนะครับ ให้ปฏิบัติไปตามกฎ Emergency Response Plan ของแต่ละสายการบินที่มีกำหนดขึ้นมานะครับ โดยจะลดความเสียหายมากที่สุดที่จะเกิดกับตัวเที่ยวบินเองและตัวของบริษัทที่เราทำงานให้อยู่นะครับ นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับ ทาง Fire Operation Officer เองก็จะต้องทำการอัปเดตตัวแมนนวลต่างๆ นะครับ ซึ่งจะมีอัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ มาเรื่อย ๆ ก็จะต้องทำการอัปเดตเพื่อให้ทันสมัย และสุดท้ายแล้วนะครับ ตัว Fire Operation Officer เอง ถ้าเกิดว่าได้รับการมอบหมายหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางสายการบิน ก็จะต้องปฏิบัติตามคำบัญชาของทางผู้บังคับบัญชาต่อไปครับ